วันได้ของลูกค้า CF แล้วก็เดี๋ยวทางแอดมินตอบลูกค้าลูกค้าได้เลขแท็กแล้วก็ทำการจัดส่งเลยค่ะ อันอีกแล้วเลขรถกู กูยังไม่ได้ให้เลขฮียอะไรเลยมาอันอะไรเนี่ย มึงเป็นบ้าอะไรมึงเนี่ยหนึ่งห้าเก้าเนี่ยมาราคาทูบไปเหี้ยกูไม่ได้ว่าเป็นเลขทูบปู ทูบแม่เขาซีเอฟมู่เจ้าพิมพ์ซีเอฟให้มันแน่ซีเอฟทูบมาสิได้บอกเข้าใจผิดม่แม่นว่าข่อยจุดได้ข่อยยังบ่ทันจุดเนาะกูเมื่อยแต่ว่าเบายากเบาซะ ค่ะยีดีแม่ข่อยบ่ทันได้จุดบ่ทันได้จุดบ่ได้จุดเลย งวดนี้นะข่อยว่าข่อยเศร้าจุดจุดข่อยเศร้าจุดงวดหนึ่งข่อยสิเบิ้งว่าผู้ใดสิได้เลขยังมันสิตรงกันบ่ทางประเทศสิฟันตัวเดียวกันบ่เออราคาถูกก็จะเป็นเลขอู้กูขายเอียงก็ว่าได้วันที่นี่หวยมันสิบ่ออกสองเก่าเก่าติ ทำอะไรก็ผิดแม่ขออนุญาตหัวอีเลียเท็ดเอียงกับผิด ราคาทูบหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าบาทบ่แม่นเลขทูบราคาทูบเขาเขาซื้อทูบร้อยห้าสิบเก้าบ่แม่นพอกูจุดทูบบักภาคมึง ฟังก่อน กูเนาะ ดีโตนกูแน่ท้ออย่าหาเฮ็ดแต่เนยให้กูถึกด่าอะไรจอดเธอนี่ก่อน เออ มันสิเป็นจังสันบ่พี่ หนูก็บ่รู้แม่มันสิเป็นจังสันบ่มันสิเอาไปออกเบิ์สุยางเลยติว่าอีหยังมันกลับไปออกเบิ์ บนี่บ่มีลูกขี่แล้วว่าบัดนี้ขี่บ่ออกก็หักออกปากคุณอะข่อยเมื่อยไม่เจ้าเมื่อยน้ำข่อยบ่ราคาของมันก็ไปว่าข่อยเป็นเลข ทูพี่กำลังให้อลดีตูนเจ้าของเทข่อยขี่ไม่ตจะลูกขี่ข่อยบอยตีเป็นเลข ยังบุทันได้จุด ย่าให้มันเตรียมอันเถอะ ยังบุทันได้จุดอย่างอยู่ ให้คนกูศูนย์เถอะดีโตดกูเถอะตั้งยังไม่ทันได้เห็นอย่างอยู่ไหมเฮ้ยหัวกูกเถิกดีดีเนาะนี่เครื่องบินนี้ถ้าไม่มีที่จอด มาจอดที่หน้าผากฉันได้เลยนะคะ นี่หน้าผากหรือลานบินเถิกขนาดนี้ อีกนิดนึงก็ไม่อยู่กลางกระหม่อมแล้วจ้ะ ราคาถูกกับเป็นเลขอีดี ราคาถูกหนึ่งร้อยห้าสิบเก้า ราคาถูกเออบ่มีอย่างสี่อัน มึงอันราคาขายของกูบ่ไหวเด้ ราคาถูกหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าบาท ได้สิบชิ้น ทรงฟรีร้อยห้าสิบเก้าแต่มึงสิเล่นจังซี่ มึงก็อันเบิร์ดสองเก่าเก่าสามเก่าเก่าสี่เก่าเก่าหาเก่าเก่าอันเบิร์ด ปากว่ายังกับว่าได้ว่ากับว่าได้ พูดกับว่าได้เฮ็ดยังกับว่าได้ ไม่มีอะไรอันอันราคาถูกอีหลีออกราคาถูกสิหัวเราคักๆเลยนี่ยเนาะ โอ้ถ้ามันดอกมากับซิดากูอีกล่ะ ขออนุญาตหัวค่ะคักราคาถูกข้ามันอันราคาถูกนี่มันบ่แม่นแนว เด้ มันบ่แม่นคนละเด้จมือนั่น โอ้ยกูทัดคำโอ้ยแกคอยคอยให้คอยหัวนด้เถอะปันนั่นก็ให้คอยหัวนด้เถอะเนี่ยคนอยากให้จุดเยอะมาก เศร้าให้พวกเขาจะงวดอันราคาถูก เนาะมันสิโพดเนาะพี่ประเสริฐเนาะอันราคาถูกนี่มันสิโพดเลยเด้กูขายยังก็บ่ได้ กูขายกับอันกูเบิดกูสิหาแนวใส่ลวมาให้แนวเขาที่นี่ยุ่ยากแม่เป็นข่อยนะยุ่ยากครับพี่น้องม่ได้สบายเด้ ม้ามีทตกคนอยากให้จุดทูบราคาทูบจะงูหน่อยก็บอกกัน โอ้ยราคาทูบก็ไม่เป็นมันสีคักโพดดอกกูสีกาไปซ้ายบัดนี้รถบัติดไปทะเบียนตำรวจก็สิจับกูเด้บัดนี้ขับขั้นไหนขึ้นรถขั้นไหนเอาเลขขั้นนั่นขึ้นขั้นใดเลขอีหยังแม่ขึ้นแปดสี่โตก็ว่าโอ้ ซีบอว่ะขึ้นเอียงก็ว่าได้ ขึ้นรถก็่ได้ถ่ายรูปชูสองนิ้วก็ว่ามีสองตี เสียคอยจึงสี่ตีผู้ใดก็ถ่ายซั่นทำสิว่ามันมีศูนย์แท้ๆมันมีศูนย์แท้ๆแม่เท่าค้างแล้วมันมีศูนย์ว่ะแม่กำปั้นว่ะโอ้ยกูเฮ็ดยากแท้ เว้นตายอยู่ทั้งหัวบ่แม่นแปดบ่ว่ะโอ้ยตีคักขนาด ยู่ยากกูนี่ยู่ยากอีหลีเฮ็ดยังบ่ได้ ใส่เสื้อกับใส่มีตัวเลขมาได้เด้ มีตัวเลขมาได้นี่เซตแท้ๆถ้ากูใส่เสื้อมีตัวเลขนะ ทุกคนจะแบบงามเนาะเลขงามเนาะเอออันขี่ให้มันออกปากพุ่นอ่ะเจ้ามือน่ะ อันคักอันแน่อันรู้ตูดอ่ะ อันขี่บ่ออก ให้มัน ซอดออกปากคุณอะเนาะพ่อเนาะไม่อันเอียงกระดอบุกายกมือขึ้นไล่สดไหมผู้ชัยผู้เจ้าสิตีเป็นเลขคอย สิไปจอดซ้าย สิไปทางใดก็หามองก่อน ตัวเลขบ่นอมีตัวเลขบ่นอแต่มีกูสิบ่เดินสากหรอกเด้อมันเสียวไปอันบ่ได้บ่ได้กูญาติมูเจ้าได้โชคเด้แต่ว่าข่อยญาติมันเอาไปอันแล้วก็มองแนมซ้ายแนมขวามันสิมีอย่างเนาะไปทะเบียนรถกูคือมันบ่บ่ปีอันศูนย์ศูนย์ศูนย์ศูนย์นะเถอะกูจุดได้ศูนย์ศูนย์นี่มันสิออกศูนย์ศูนย์นี่กูบ่เนาะ คนประชัยเฮ็ดอีหยังกับพิษบอกว่าเรารออยู่นี่นะคนใดก็ได้คนบ่ได้ก็มี คนใดก็มีกะลายอยู่กุ้งขมับหานั่นเห็นบ่เห็นบ่เห็นบ่เฮ็ดหยังบ่ได้อีดีแม่มันมีตัวเลขบ่คือกูย่านแม่ มีดอกมึงเจ้าสีบาหาตีเลขน้ำข่อย นี่เจอกันเด้อในกลุ่มโอ้ยมูจะหูคักแท้เลขบัญชีธนาคารใครซีเอฟแล้ว โอนเออชูชูดิวไปได้กูผู้ใดซีเอฟแล้วโอนเงินเด้อค่ะเลขบัญชีอยู่ข้างบนน่ะนะ งนะดู ฮานอยมันที่มายัง ก็เบิ่งนะดูดีตนใครยนะเถอะฮานอยมันสีบ่ออก สองสามสี่หา สลับกันเล่นนะ ฮาน้อยสองสามสี่ฮาน้อยอาจจะออกสองสามสี่ห้าก็ได้ สลับกันไปมาพี่การไหมใช่ปะไม่ใช่พี่แมทเพราะพี่การไม่อยู่พี่แมท าสามล่างมันสิบอกแปดแปดตีโอ้ย เนาะ ชีวิต มันข้าปันนี่ตีข้าเปิดกระจกพี่เน็ตแล้วมาเบิดงมาเฟรมา